สวัสดีค่ะ สำหรับบทเรียนที่ผ่านมาคงทำให้ทุกท่านรู้จัก และเริ่มใช้งาน Google Classroom ได้บางส่วนแล้วนะคะ ต่อไปเรามาเรียนรู้ในเรื่องการมอบหมายชิ้นงาน และตรวจชิ้นงานในห้องเรียนออนไลน์กันนะคะสำหรับการใช้งาน Google Classroom ผู้สอนสามารถสร้างได้ทั้งการลงประกาศ หรือการประชาสัมพันธ์ และการมอบหมายชิ้นงาน ซึ่งมีหลายประเภท เรามาลองดูกันนะคะ ว่าเราจะโพสต์ประกาศได้อย่างไร การลงประกาศหรือประชาสัมพันธ์ ผู้สอนสามารถโพสต์ประกาศหรือประชาสัมพันธ์ไปยังหน้าสตรีมหรือหน้าแรกของชั้นเรียนได้ โดยที่การประกาศเป็นการโพสต์ที่ไม่มีชิ้นงาน ผู้เรียนสามารถดูและแสดงความคิดเห็นได้ เช่น หากผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้รับชมวิดีโอจาก YouTube และวิจารณ์วิดีโอนั้น เมื่อผู้สอนประกาศโดยแนบวิดีโอในประกาศทำให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยน หรือแสดงความคิดเห็นในประกาศนั้นได้ ดังนั้นการประกาศจึงใช้เพื่อแจ้งข้อมูลแก่ผู้เรียน และจะปรากฏบนหน้าสตรีมตามลำดับเวลา ผู้สอนสามารถย้ายโพสต์เก่า ไปที่ด้านบนสุดได้ตามต้องการ เมื่อผู้สอนโพสต์ประกาศ ระบบจะส่งอีเมลไปหาผู้เรียน ผู้เรียนจะได้รับอีเมลทุกครั้งเมื่อมีการประกาศ หากไม่ต้องการให้ส่งอีเมลแจ้งเตือน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 Share something with your class จะปรากฏหน้าต่างให้ป้อนข้อมูลประกาศดังนี้ for คลิก เพื่อเลือกว่าจะประกาศลงในชั้นเรียนใด all student คลิก เพื่อเลือกจำนวนนักเรียน share with your class คลิกเพื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการประกาศ แนบไฟล์ คลิกเพื่อแนบไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือกไฟล์ คลิกอัปโหลด แนบไฟล์จาก Google Drive คลิกเพื่อแนบไฟล์จาก Google Drive คลิก My Drive เลือกไฟล์ที่ต้องการ หรือถ้าไม่ต้องการคลิก cancel ลิงก์ YouTube คลิกเพื่อแนบวิดีโอจาก YouTube เราสามารถสืบค้น YouTube ได้จากหน้านี้โดยการพิมพ์ สิ่งที่เราต้องการค้นหา คลิก Search ระบบจะแสดงวิดีโอที่คล้ายหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่เราสนใจ คลิกเลือกวิดีโอที่เราต้องการเพิ่ม คลิก add คลิกแนบลิงก์ เพื่อแนบลิงก์ที่เราต้องการแนบ คลิก add link คลิกโพสต์ จะมีเมนูย่อยให้เลือกดังนี้โพสโพสลงหน้าประกาศสเกจดูโพสเก็บไว้โดยระบุวันที่และเวลาที่โพสลงหน้าประกาศเพื่อสร้างไว้ล่วงหน้าเซฟรับบันทึกไว้เพื่อเรียกมาใช้งานจริงในภายหลัง คลิกโพสระบบจะจัดเก็บและแสดงตรงหน้าสตรีมเป็นอย่างไรบ้างคะ โพสต์ประกาศกันไปกี่โพสต์แล้วคะ อย่าลืมทดลองทำกันนะคะ จะได้โพสต์ประกาศให้ผู้เรียนทราบในสิ่งที่เราต้องการให้พวกเขาทราบ เมื่อเราได้ลองโพสต์ประกาศแล้ว เคยอยากจะแก้ไขข้อความที่โพสต์ไปบ้างไหมคะ เรามาลองดูกันนะคะ ว่าเราจะแก้ไขโพสต์ได้อย่างไร แต่ต้องรู้ไว้นะคะ ว่าหลังจากผู้สอนได้โพสต์ประกาศไปแล้ว และต้องการแก้ไขประกาศ กรณีที่มีการโพสต์ไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงประกาศในชั้นเรียนเดียวเท่านั้น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 แก้ไขประกาศ delete ลบประกาศ copy link สำเนาประกาศ ให้คลิก edit จะปรากฏหน้าต่างให้แก้ไขประกาศ เมื่อแก้ไขเสร็จ ให้คลิก save เพื่อบันทึกสิ่งที่ต้องการแก้ไข กรณีต้องการยกเลิกแก้ไข ให้คลิก cancel มาถึงตอนนี้ทุกท่านน่าจะเพิ่มประกาศและแก้ไขประกาศได้ตามต้องการแล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้างชิ้นงานกันนะคะ อย่าลืมติดตามต่อนะคะ สวัสดีค่ะ